สวัสดีครับ ผมริวจาก iMac Dojo นะครับ วันนี้ผมจะมาสาธิตท่าเชนิมเถ่า สไตล์เศร้าหลินนะครับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมเลยนะครับ